รายวิชาเพศศึกษารอบด้าน บทที่ 4 คติ อคติ และค่านิยมทางเพศ เพศสภาพลักษณะหลักของสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องเพศในสังคมไทย คือความตื่นตระหนกเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องไร้ระเบียบ เรื่องเพศหลุดจากการควบคุม มีเสรีภาพมากเกินไป ไร้ศิลธรรมทางเพศ และสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่หายนะทางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในสังคมไทยกว่า 30 ปีแล้ว ขณะเดียวกัน ช่วง 30 ปีนี้ก็มีปัจจัยซ้ำเติมความตื่นตระหนกดังกล่าวด้วย คือการปรากฏขึ้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะ HIV AIDS ที่ปรากฏในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เพราะการกระจายของ HIV นั้น เกี่ยวข้องกับเพศวิถี และดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ในแง่นี้ รัฐหรือผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจึงพยายามเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคม การโต้เถียงอย่างกว้างขวางในเรื่องเพศวิถีจึงเกิดขึ้น เพราะถึงแม้ว่าจะมีความคิดเรื่องเพศวิถีกระแสหลักในสังคมอยู่ แต่คนในสังคมก็ไม่ได้เห็นพ้องต้องกัน มีความคิดกระแสรองมากมาย ซึ่งไม่ยอมให้เพศวิถีกระแสหลักกลุ่มความเชื่อของคนอยู่ได้ เรื่องเพศจึงเป็นเรื่องที่ไม่นิ่งและมีความเลื่อนไหลอยู่ตลอด คำและความเกี่ยวข้องของคำเซ็กส์เพศ ในทางร่างกาย เซ็กส์หมายถึง ลักษณะทางกายภาพหรือทางสรีระในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับระบบการเจริญพันธุ์ ดังนั้นจึงหมายถึงความแตกต่างทางกายภาพ physical distinction ขณะที่ในอีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึง การร่วมเพศ เพศสัมพันธ์ ที่โดยทั่วไปแล้วมักจะเชื่อว่า ต้องสอดคล้องไปกับลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างนั่นเอง ซึ่งนี่ก็เป็นกับดักทางความคิดของมนุษย์ ที่ว่าด้วยอวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิงอย่างหนึ่ง นั่นเอง เมื่อเซ็กส์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายและการเจริญพันธุ์ มนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าเซ็กส์เป็นเรื่องธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การมีเซ็กส์โดยส่วนใหญ่ของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปเพื่อการเจริญพันธุ์ แต่มันเป็นเรื่องทางนันทนาการ หรือการตอบสนองความต้องการทางเพศ ดังนั้นอาจกล่าวว่า เรื่องธรรมชาติ เรื่องเดียวที่อาจเหลืออยู่ของมนุษย์ในทางเพศ นั้นคือความต้องการทางเพศ ความหมายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นเพศ มนุษย์มักเชื่อว่าเซ็กส์อยู่ในอาณาบริเวณส่วนตัว อย่างไรก็ตามการแบ่งพื้นที่เหล่านี้มันทำไม่ได้ง่าย ๆ เพราะมีความเหลื่อมซ้อนกันอย่างยิ่ง แต่ด้วยความคิดความเชื่อแบบนี้เอง ที่ทำให้คนเรามักไม่พูดเรื่องเซ็กส์ในพื้นที่สาธารณะ คำถามที่สำคัญจึงตามมาว่าเซ็กส์นั้น เมื่อไรที่ควรจะเป็นส่วนตัว และเมื่อไรควรจะเป็นสาธารณะ และคำถามที่สำคัญต่อมาอีกจึงอยู่ที่ว่าเซ็กส์เป็นเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลจริงหรือไม่ หรือว่าเซ็กส์เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดถูกจำกัดอยู่ภายใต้กรอบความคิดความเชื่อบางประการ เพราะในที่สุดแล้วผู้คนมักพูดถึงเซ็กส์ในแง่ที่จะก่อให้เกิดปัญหาสังคม แต่กลับไม่ได้พูดถึงเหตุผลด้านความพึงพอใจส่วนบุคคลในการมีเซ็กส์ สำหรับนักวิชาการที่แยกเซ็กส์กับเจนเดอร์ออกจากกันนั้น กล่าวว่า เจนเดอร์คือสิ่งสร้างของสังคม social construct ความเป็นหญิงหรือความเป็นชายของมนุษย์ จึงเป็นผลจากการปลูกฝังหรือกล่อมเกลาโดยสังคมหรือวัฒนธรรม หรือในแง่มุมที่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่า เราดำรงอยู่ในระบบสองเพศสภาพอย่างเคร่งครัด d i c h o t o m เจ s Gender System คือ มีเพียงความเป็นหญิงหรือความเป็นชายเพียงเท่านั้น ความชัดเจนทางเพศสภาพจึงส่งผลต่อชีวิตทางสังคม หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในทำนองเดียวกัน ความไม่ชัดเจนทางเพศสภาพจึงสร้างความอึดอัดให้กับการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม ในสังคมที่จำกัดสองเพศสภาพอย่างเคร่งครัดนี้ การข้ามเพศสภาพ จึงสร้างความอึดอัดในสังคมด้วยเช่นกัน หากจะพูดไปไกลกว่านั้น คงกล่าวได้ว่า ระบบสองเพศสภาพที่เคร่งครัดนี้ แอบอิงอยู่กับโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมในแบบปิตาธิปไตยพาทราซีกล่าวคือ ในสองเพศสภาพนี้มีเพศสภาพหนึ่ง ความเป็นชาย ที่ดีกว่า หรือกว่าอีกเพศสภาพหนึ่ง ความเป็นหญิง และยิ่งไปกว่านั้น ความเป็นหญิง จึงถูกนิยามโดยเอาความต้องการของผู้ชายเป็นตัวตั้ง เช่น ผู้หญิงถูกนิยามว่าเป็นวัตถุท่าทางเพศ หรือเป็นเพศแม่ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูลูก หรือการที่ผู้หญิงมีที่ทางอยู่เพียงแค่ในครัวเรือนเป็นต้น Sexuality เพศวิถี ศวิถีไม่ได้จำกัดอยู่ในมิติของการกระทำ practice เพียงเท่านั้น แต่ยังมีมิติของความปรารถนาทางเพศ erotic desires และอัตลักษณ์ identity รวมอยู่ด้วย เพศวิถีจึงมีองค์ประกอบมากมาย กล่าวคือ เพศวิถีมีความเกี่ยวข้องกับการนำเสนอร่างกาย display ของเราต่อคนอื่นว่า เราต้องการให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นอย่างไร ทพวิถียังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม กิริยามารยาท เพื่อแสดงตัวตนทางเพศอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องไปถึงความดึงดูด attraction ซึ่งหมายถึงการสร้างกรอบกติกาชุดหนึ่ง คอยกำกับความคิด ความเชื่อ หรือแม้กระทั่งตำแหน่งแห่งที่ของคนในสังคม กฎกติกาว่าด้วยความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีอยู่ในสังคม ก็ถูกกำหนดภายใต้เพศวิถีด้วยเช่นกัน ในแต่ละสังคมก็จะมีกฎกติกาเรื่องเพศวิถีที่ต่างๆกัน และยังเกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วย และเพศวิถียังเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎกติกาหรือมาตรฐานเกี่ยวกับการร่วมเพศ และการมีเพศสัมพันธ์ด้วย ดังนั้นการพูดถึงเพศวิถี จึงเป็นการพูดถึงเรื่องหลายๆ เรื่องหลาย ๆ มิติไปพร้อม ๆ กัน เพศวิถีไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอิสระ แต่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบใดแบบหนึ่ง เช่น ในเพศวิถีกระแสหลักก็เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียม ทั้งในแง่ของชนชั้น ชาติพันธุ์ และชายหญิง เพศวิถีกระแสหลักจึงเชื่อมโยงกับวิธีคิดแบบสองเพศสภาพอย่างเคร่งครัด ซึ่งแอบอิงอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า ปิตาธิปไตย ภายใต้สังคมที่ถูกยึดกุมด้วยอุดมการปิตาธิปไตย คุณค่าของผู้หญิงจึงถูกกำหนดโดยมาตรฐานของผู้ชาย ผู้หญิงจึงถูกทำให้เป็นเพียงวัตถุทางเพศที่สนองความต้องการทางเพศของผู้ชาย ซึ่งแสดงผ่านความสวยงามแบบที่เป็นอุดมคติ ไม่ว่าจะเป็นความผอม ความขาว นอกจากนี้ ผู้หญิงยังถูกบังคับให้ต้องเป็นแม่ ล่าวคือ นอกจากการตั้งครรภ์แล้ว ยังต้องถูกบังคับให้ต้องเป็นผู้เลี้ยงดูลูก ทั้งที่กระบวนการนี้เป็นสิ่งสร้างทางสังคม ผ่านนกลไกทางการเมืองต่างๆ ไม่ใช่เรื่องตามธรรมชาติ เพศวิถีกระแสหลักยังบอกว่า การมีเพศสัมพันธ์และการร่วมเพศต้องเกิดเพียงแต่ในความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้ามเท่านั้น compulsory heterosexuality ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้นั้นกล่าวได้ว่า ถูกผูกโยงอยู่กับความคิดเรื่องการเจริญพันธุ์ เพศวิถีกระแสหลักที่ผูกโยงอยู่กับความไม่เท่าเทียมนั้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์แบบครอบงำโดยผู้ชาย และการยอมของผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานต่างระดับกันในเรื่องเพศสำหรับชายหญิง การควบคุมเรื่องเพศ เรื่องเพศไม่ได้อยู่ในอาณาบริเวณของเสรีภาพ หากว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งถูกกระทำผ่านหลายวิถีหลายรูปแบบผ่านนกลไกต่างๆ ของรัฐ ที่ได้สร้างนิยามเรื่องเพศที่เป็นปกติหรือสุขภาพดี เพื่อการแทรกแซงทางสังคม โดยกล่าวอ้างถึงมาตรฐานทางศิลธรรม ศาสนา ค่านิยมของสังคม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งการละเมิดก็อาจถูกตำหนิติเตียน นินทา ประเด็นเรื่องจำนวนและคุณภาพประชากรก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการควบคุม ตัวอย่างเช่น การห้ามแต่งงานหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศในสายเลือดเดียวกัน incest taboo เป็นต้น และประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการควบคุมก็คือ การขยายตัวของโรคระบาด เช่น HIV AIDS ก็เปิดทางให้กลไกรัฐเข้ามาควบคุมแทรกแซงคนในสังคมได้มากขึ้น นอกเหนือจากการทำงานของอุดมการปิตาธิปไตย ในความสัมพันธ์ข้ามเพศหรือระหว่างเพศแล้ว อุดมการปิตาธิปไตยยังทำงานอยู่ในระบบความคิดในความสัมพันธ์ของเพศเดียวกันด้วย กล่าวคือ การร่วมเพศหรือเพศสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชายบางส่วน ก็ยังตกอยู่ภายใต้อุดมการปิตาธิปไตยดังกล่าว ซึ่งความสัมพันธ์ในเพศสภาพเดียวกัน ก็ถือเป็นภาพสะท้อนของอุดมการปิตาธิปไตยด้วยเช่นกัน